ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ผลิตต้นกล้าอินทผลัม ด้วยเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่มาแรง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องซื้อต้นกล้าอินทผลัมที่เกิดจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาการขยายพันธุ์อินทผลัมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ มาช่วยขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนต้นกล้าอินทผลัมพันธุ์ดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรไทยค่ะ สวทช ร่วมกับบริษัทพีโซลูชันจำกัด พัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์อินทผลัมพันธุ์บาฮีในเชิงการค้า โดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับระบบไบโอรีแอคเตอร์ทำให้สามารถขยายต้นกล้าอินทผลัมพันธุ์บาฮีในห้องปฏิบัติการ ในระดับเชิงพาณิชย์ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย แก้ปัญหาการขยายต้นกล้าพันธุ์ดีของพืชมูลค่าสูง ช่วยให้จำนวนต้นกล้าพันธุ์ดีเพียงพอต่อความต้องการของภาคเกษตรกร พร้อมตั้งเป้าขยายผลเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบการร่วมลงทุน เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตต้นกล้า อินทผลัมโดยเฉพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช และหน่วยงานพันธมิตร วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน